ลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน นิทรรศการนวัตกรรมอวกาศรอบตัวเรา สภาพในอวกาศแตกต่างจากบนโลกของเราในหลากหลายด้าน เราจึงต้องคิดกลนวัตกรรมพิเศษ เพื่อให้นักบินอวกาศสามารถนำไปใช้ในอวกาศได้นะครับ แต่ก็มีนวัตกรรมจากอวกาศหลายชิ้น ที่ถูกนำมาต่อยอดเพื่อใช้บนโลก ถ้าอยากสัมผัสกับเรื่องราวความเป็นมาของนวัตกรรมเหล่านั้น มาชมได้ที่ในนิทรรศการ นวัตกรรมอวกาศรอบตัวเราได้แล้วนะครับ สวทช ร่วมกับ TK Park จิสตาและสกวรวมจัดนิทรรศการ นวัตกรรมอวกาศรอบตัวเรา เพื่อให้ผู้ชมสัมผัสกับเรื่องราวที่มาของนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในอวกาศ และถูกนำกลับมาใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงเทคโนโลยีดาวเทียม และการทดลองของเยาวชนไทยที่ถูกส่งขึ้นไปทำในอวกาศ เข้าชมได้ฟรี ระหว่างวันที่ 22 ถึง 30 กรกฎาคมศกนี้ เวลา 11.00ถึง 17.00นณ ลานสารฝัน อุทยานการเรียนรู้ที่เคพาร์คชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tkpark.or.th ร่วมสนับสนุนการจัดนิทรรศการโดย TK Park สวทชจิสตาและ สกว พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000